สวัสดีค่ะ พี่เมย์จากช่องเมชินีแฮนด์เมดค่ะ พี่แนะนำหมวกใบนี้นะคะ หมวกใบนี้พี่ถักจากลายนิดศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะ ออกมาเป็นหมวกลายสวยแบบนี้นะคะ ลองดูนะคะ ไหมที่ต้นแบบใช้พี่ใช้ไหมคอตตอนซอฟนะคะ ไหมที่ต้นแบบใช้นะคะ จะเป็นไหมคอตตอนซอฟเนื้อจะค่อนข้างนิ่ม แล้วก็ยืดหยุ่นแบบนี้นะคะ ในคลิปนะคะ พี่จะมี พี่จะมีคลิปลิงก์ให้วิธีการถักขอบนะคะ แล้วก็มีผังลาย อธิบายวิธีการถัก วิธีการเพิ่ม การลดนะคะ หมวกใบนี้ถ้าใครจะเพิ่มหรือจะลดขนาดนะคะ จำนวนรวมที่เราเพิ่มตรงหลักแรกตรงนี้ ตรงก่อนขึ้นลายนะคะ หารด้วยสี่ลงตัว เราก็ถักสูงขึ้นมานะคะ ของพี่สูงขึ้นมาแปดนิ้วนะคะ แล้วก็ลดกลางหมวกโดยการลดแบบพื้นฐานนะคะ โดยที่ใช้เคสองต๊อกหนึ่งแถวสลับกับเคเพื่อดึงงานเข้าหาจุดศูนย์กลางแบบนี้นะคะ ได้หมวกออกมาเป็นหมวกทรงนิ่มๆยืดหยุ่นลายสวยแบบนี้นะคะ ลองถักดูค่ะนะคะ ดูอุปกรณ์แล้วลงมือถักได้เลยค่ะ แนะนำอุปกรณ์สำหรับถักหมวกใบนี้นะคะ หมวกใบนี้พี่ใช้ไหมคอตตอนซอฟนะคะ เส้นขนาดสี่พายนะคะ เส้นมันจะเท่ากับไหมพรม สี่พายยี่ห้ออีเกิลยี่ห้อวีนัสอะค่ะ สามารถทดแทนกันได้นะคะ เวลาถักใช้เส้นเดียวนะคะ ใช้ประมาณหนึ่งร้อยกรัมนะคะ ต่อหมวกหนึ่งใบไม้นิดนะคะพี่ใช้ไม้นิดหัวสั้นนะคะ ความยาวของตรงหัวตรงนี้นะคะ แปดจุดห้าเซนขนาดของไม้นิดคือสี่มิล เส้นเคเบิลนะคะ เฉพาะเส้นเคเบิลยาวสี่สิบรวมหัวสองหัวนะคะ กับสายเคเบิลรวมยาวแบบนี้หกสิบเซนนะคะ สายการถักหมวก กันไกนะคะ เข็มสอด เข็มเย็บไหมพรม และสุดท้ายมาร์กเกอร์นะคะ ถ้ามาร์กเกอร์อย่างนี้ไม่มีก็ใช้ไหมต่างสีแทนก็ได้นะคะ อุปกรณ์เรามีเท่านี้นะคะ หมวกใบนี้นะคะพี่จะเริ่ม โดยการป้อนห่วงเข้าไปในแม่นิดนะคะ วิธีถักขอบนะคะ เดี๋ยวมีคลิปลิงก์ลงให้ที่พี่อธิบายตรงนี้นะคะ ป้อนห่วงเข้าไปทั้งหมด 90 ห่วงนะคะแล้วก็เชื่อมเป็นวงกลม หลังจากนั้นก็ถักขอบนะคะ ด้วยลายนิดแบ็กแอนเพอร์สูงขึ้นมา 8 แถว เวลานับแถวก็นับตรงที่เป็นลูกโซ่ตรงนี้นะคะ ขึ้นมาถึงแถวที่ 8 เสร็จแล้วเราจะเพิ่มห่วง เวลาเราจะเพิ่มห่วงเราก็ไปดูลายค่ะ ว่าลายที่เราจะถักอะจำนวนรวมใช้ทั้งหมดกี่ห่วง ตัวลายที่จะถักนะคะจำนวนห่วงทั้งหมดพี่ใช้ร้อยยี่สิบห่วงนะคะ หนึ่งลายหนึ่งช่วงลายมันจะใช้สี่ห่วง พี่ถักทั้งหมดสามสิบช่วงลายนะคะ เอาสี่คูณสามสิบได้ร้อยยี่สิบทีนี้วิธีคำนวณก็เอาร้อยยี่สิบตั้ง ลบด้วยเก้าสิบห่วงที่เรามีอยู่เดิม มันจะได้ส่วนต่างคือสามสิบเราก็เอาห่วงเดิมเราตั้งสามเอาเก้าสิบตั้งเอาสามสิบหาร มันจะได้ผลออกมาก็คือสามความหมายของมันก็คือ ถักไปทุก ๆ ห่วงที่สาม เราจะเพิ่ม เนี่ยค่ะ ถักห่วงหนึ่งห่วงสอง ห่วงที่สามเราจะเพิ่มโดยการถักสองห่วงในห่วงเดียวกันหนึ่งสองนี่นะคะแล้วก็เพิ่มเพิ่มจนถึงห่วงสุดท้าย วนมาจนถึงจุดเริ่มต้น เราก็ใส่มาร์กเกอร์ เพื่อให้รู้ว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด นับจำนวนห่วงรวมทั้งหมดของพี่ได้ร้อยยี่สิบวิธีถักขอบนะคะ ดูที่คลิปลิงก์ใต้คำอธิบายนี้นะคะ ถักออกมาให้ได้หน้าตาแบบนี้ แล้วเดี๋ยวเรามาดูลายกันนะคะ หลังจากที่เราถักขอบได้แล้วนะคะ แถวที่ก่อนที่เราจะเริ่มถักแถวที่หนึ่งนะคะ ให้เราถักนิดวนรอบพอเราถักนิดวนรอบเสร็จแล้วนะคะ เรามาดูวิธีถักแถวที่หนึ่งกันค่ะ ใส่มาร์กเกอร์นะคะ ตรงนี้เพื่อให้รู้ว่าเป็นจุดเริ่มต้น ลายที่เราจะถักนะคะ มันจะใช้สี่ห่วง ถักก่อน เดี๋ยวพี่ให้ดูลายนะคะ เริ่มตรงนี้นะคะโดยการถักนิดนะคะ ยันโอเวอร์ สลิป เคสองต็อก แล้วก็พาร์ทต่อด้วยยันโอเวอร์นะคะ เนี่ยค่ะ ลายมันจะมีแค่สี่แถว หนึ่งสองสามสี่ เนี่ยค่ะ สี่หลักนี้นะ ยันโอเวอร์นะคะนิดยันโอเวอร์สลิดเคสองต๊อกพาร์ทยันโอเวอร์ต่อนะคะนิดยันโอเวอร์สลิดเคสองต๊อกพาร์ท แล้วก็ยันโอเวอร์ ช่วงลายจะเป็นแบบนี้นะคะ ช่วงลายจะเริ่มที่ห่วงที่หนึ่งคือนิด ห่วงที่สอง ยันโอเวอร์สลิดนะคะ เคสองต็อกพาร์ทแล้วก็ยันโอเวอร์นะพอยันโอเวอร์เสร็จแล้ว มันก็จะถักนิดต่อ ลายก็จะเริ่มโดยการถักนิด ยันโอเวอร์ ลิดเคสองต๊อก พอเคสองต๊อกเสร็จ อย่าลืมพาร์ทนะคะ พาร์ทเสร็จแล้วยันโอเวอร์ เพื่อขึ้นลาย ต่อ มันจะถักไปสี่ห่วง วนไปจนมาถึงตรงจุดมาร์กเกอร์นะคะ เรามาดูลายที่ใช้ถักนะคะ ลายที่ใช้ถักจะหน้าตาแบบนี้ นะคะ จะเป็นลายเดียวกันกับตอนที่เราถักลายนิดศูนย์ศูนย์หนึ่งที่เป็นถักพลิกกลับไปมา ถ้าถักพลิกกลับไปมา ลายจะเป็นแบบนี้ค่ะ ก็ไปดูวิธีถักนิดศูนย์ศูนย์หนึ่งได้นะคะ อันนั้นเป็นการถักพลิกกลับไปมา นะคะ เดี๋ยวพี่ลงลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ แต่ถ้าถักวงกลมเราจะต้องถักลายนี้ ลายนะคะ มันจะมีอยู่แค่สี่แถว นะคะ แถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามแถวที่สี่ และมันจะใช้แค่สี่หลัก หนึ่ง สอง สาม สี่ เวลาอ่านลายนะคะ แถวที่หนึ่งที่เราถักนะคะ ลายเราจะใช้คือสี่หลัก เราจะเริ่มตรงนี้ด้วยการถักนิดยันโอเวอร์นะคะ s k สอง p s k สอง p ก็คือ สลิดหนึ่ง k สองต็อกพาร์ตนะคะ แล้วก็ยันโอเวอร์ พอยันโอเวอร์เสร็จแล้วมันก็จะวนกลับมาถักนิดยันโอเวอร์ s k ง p ยันโอเวอร์แล้วก็ย้อนกลับมาอันเดิมอีก นิด ยันโอเวอร์ s k ง p ยันโอเวอร์ย้อนถักย้อนไปย้อนมาแบบนี้ อยู่ในสี่ช่องนี้นะคะ เราถักตามสี่ช่องนี้จนงานไปจบที่มาร์เกอร์ แถวต่อไปเราถักนิดวนรอบนะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักแถวที่สามนะคะ แถวที่หนึ่งนะคะ เราถักวนรอบมาจนมาถึงตรงจุดมาร์กเกอร์ยัน โอเวอร์นะคะ สลิดหนึ่งเคสองต็อกพาร์ทยันโอเวอร์เคเหลือสามห่วงนะคะ งานจะจบตรงนี้ โดยที่เป็นยันโอเวอร์สลิดหนึ่งเคสองต็อกพาร์ทงานจบตรงนี้โดยยันโอเวอร์นะคะ แล้วค่อยเลื่อนห่วง แถวที่สองถักนิดวนรอบค่ะ ตรงที่เป็นยันโอเวอร์หน้าตาแบบนี้ เราก็แทงนิด อย่าง นี้ปกตินะคะ ถักนิดวนรอบจนไปถึงตรงจุดมาร์กเกอร์ แล้วเราก็จะถักแถวที่สาม ตอนขึ้นแถวเทคสามมันจะมีเทคนิคนิด นึง นะคะ เพื่อให้ลายมันลงตัว การถักวนวงกลมจะแตกต่างกับลายนิดศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะ นิดศูนย์ศูนย์หนึ่งจะเป็นการถักพลิกกลับไปมา ถักวนมานะคะ หลังจากที่เราถักแถวที่หนึ่งไปแล้วนะคะ แล้วแถวที่สอง แถวที่สองจะถักนิดวนรอบ ตอนที่เราจะขึ้นแถวที่สาม เราจะต้องขยับหลักจากตรงมาร์เกอร์เรา มาร์เกอร์เดิมเราจะอยู่ตรงนี้นะคะ ขยับมาร์เกอร์ไปหนึ่งหลัก เพื่อให้ลายลงตัวนะคะ แล้วถักลายถักแถวที่สามตามผังลายนะคะ แถวที่สี่ถักนิดวนรอบ แล้วพอถักแถวที่สี่เสร็จแล้วนะคะ งานจะวนกลับมาหา แถวที่หนึ่งอีก ก็คือต้องขยับมาร์เกอร์เข้า มันจะมีขยับมาร์เกอร์เข้ากับขยับมาร์เกอร์ออก เดี๋ยวพี่ทำให้ดูนะคะ มาดูวิธีถักนะคะ แถวที่สองนะคะ เป็นแถวที่เราถักนิดวนรอบ พอเราถักนิดวนมาจนเหลือ ห่วงสุดท้าย นี่นะคะ เหลือห่วงสุดท้ายตรงนี้ เราจะขยับมาร์กเกอร์นี่นะคะ ก่อนจะขยับมาร์กเกอร์ เราขยับห่วงก่อนค่ะ ขยับห่วง ดึงมาร์กเกอร์ออกห่วงนี้ไม่ถักนะคะ ย้ายมามาด้านซ้ายนี่ค่ะขยับมาร์กเกอร์มา เลื่อนห่วงมาด้านนี้เพื่อให้ลายลงตัวนะคะ อย่าลืมขยับนะคะขยับออกขยับเข้าแล้วเราเริ่มถักลายผังลายของแถวที่สามมันจะเริ่มโดยการยันโอเวอร์ พอยันโอเวอร์เสร็จแล้วสลิปนะคะ เคสองต็อก พาร์ทวิธีสังเกตนะคะ ตรงที่ถักเคสองต๊อก มันจะต้องอยู่บนหลักพอดี นะ แล้วต่อไปนะคะ ยันโอเวอร์ แล้วก็นิดสี่หลักแรกนิดมันจะอยู่ตรงหลักตรงนี้พอดีนะคะะดูหลักต่อไป เริ่มนะคะ ยันโอเวอร์ เนี่ยค่ะ มันจะต้องรวบสามหลักนี้ ให้สังเกตว่า ก่อนที่จะก่อนที่เราจะถัก S1 K2 พาร์ทหน้าตาห่วงจะต้องเป็นแบบนี้นะคะ เราก็ถัก S1 K2 พาร์ทพอ S1 K2 พาร์ทเสร็จแล้วมันขั้นด้วยยันโอเวอร์ นิด ก่อนจะถักยันโอเวอร์ นิดห่วงเป็นแบบนี้นะคะ หน้าตาเป็นแบบนี้ ทั้งแถวที่หนึ่งและแถวที่สามมันจะลงช่วงจังหวะลายเหมือนกัน แบบนี้นะคะ ดูห่วงดีๆนะยานเวอร์นิดนะคะ ต่อนะคะ งานจะต่อด้วย ยันโอเวอร์เนี่ยค่ะ พอเราจะถัก S หนึ่ง K สองพาร์ทห่วงจะหน้าตาแบบนี้ ดูสามห่วงนี้นะคะ S หนึ่ง K สองพาร์ท ถ้าห่วงไม่อยู่หน้าตาอย่างที่พี่ทำให้ดูคุณผิดนะคุณถักผิด ยันโอเวอร์ถ้าจะถักนิด หน้าตาจะเป็นแบบนี้ ลงตรงนี้พอดีนะฮะแล้วลายมันจะลงช่วงจังหวะมันพอดี ยันโอเวอร์ S หนึ่ง K สองพาร์ทห่วงจะต้องเป็นแบบนี้ค่ะ S หนึ่ง K สองพาร์ทยันโอเวอร์ ตอนจะถักนิด ห่วงจะเป็นแบบนี้ เช็คห่วงไปด้วยนะคะ ยันโอเวอร์ S หนึ่ง K สองพาร์ทสามห่วงจะต้องเป็นแบบนี้ค่ะพาร์ทยันโอเวอร์ นิด ถักวนมานะคะ วนมาจนถึงตรงจุดมาร์กเกอร์นะคะ หลังจาก ที่เราถักแถวที่สาม วนรอบไปแล้วนะคะ อันนี้เป็นการถักแถวที่สี่พอเราถักแถวที่สี่นะคะ วนมาจนถึงตรงจุดมาร์กเกอร์แถวที่สี่เราจะต้องเลื่อนมาร์กเกอร์กลับนะคะ เพื่อวนกลับไปถักบนแถวที่หนึ่ง ทีนี้เวลาเลื่อนมาร์กเกอร์เลื่อนมาร์กเกอร์ตรงแถวที่สี่จะไม่เหมือนกับตอนที่เราเลื่อนแถวที่สองเป็นแถวที่สามนะคะ เวลาเลื่อนเลื่อนแบบนี้นะคะ ห่วงสุดท้ายถักนะคะ เอามาร์กเกอร์ออก เลื่อนห่วงนี้นะคะ ห่วงแรกมาถักนะคะ ถักนิดค่ะ แล้วค่อยเอามาร์กเกอร์ใส่ ให้ดูห่วงนะคะ ห่วงที่เลื่อนแล้ว หน้าตาห่วงจะต้องเป็นแบบนี้ เพราะว่าห่วงที่เราจะเริ่มคือห่วงที่เป็นนิด นี่นะคะ ห่วงที่เป็นนิด แล้วสามห่วงนี้ จะเป็นห่วงที่เราถักยันโอเวอร์ นะคะ ยันโอเวอร์ S หนึ่ง K สองต๊อก ห่วงที่ถักนิดจะหน้าตาแบบนี้ห่วงที่ถัก S หนึ่ง K สองต๊อก หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะ ตรงนี้ งานจะย้อนกลับไปหาแถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งก็เริ่มถักนิดนะคะ ยันโอเวอร์ เนี่ยค่ะ S หนึ่ง K สองพาร์ทหน้าตาจะต้องเป็นแบบนี้นะคะ S หนึ่ง K สอง เคสองคือเคสองต๊อกนะคะ พาร์ทลายจะถักวนกลับไปมา ให้ระวังเวลาถักแถวที่หนึ่งกับแถวที่สามต้องเลื่อนมาร์กเกอร์ จุดที่จะถักนิดหน้าตาแบบนี้นะคะ ยันโอเวอร์ค่ะ นิด ยันโอเวอร์ เนี่ยค่ะ S หนึ่ง K สอง พาร์ท S หนึ่ง K สองพาร์ท ยันโอเวอร์ นิดค่ะ แล้วก็ยันโอเวอร์ S หนึ่ง K สองพาร์ทหลักจะอยู่เหมือนกันนะคะ อย่าลืมยันโอเวอร์นะคะ เวลาถัก ตรงนี้ต่อด้วยยันโอเวอร์ แล้วก็นิดหนึ่ง ยันโอเวอร์ S หนึ่ง K สอง พัดลายจะถักวนไปมานะคะ ให้จุดที่เราจะต้องระวังคือจุดที่ต้องมีการเลื่อนมาร์กเกอร์เลื่อนมาร์กเกอร์เข้า และเลื่อนมาร์กเกอร์ออกตอนแถวที่หนึ่งกับแถวที่สามนะคะ ระวังตรงนี้นะคะ แล้วก็สังเกตลายให้ดีตอนที่เราจะถักลายนี้นะคะ S หนึ่ง K สองพาร์ทลายจะมีอยู่แค่นี้นะคะ ถักวนมาจนได้ความสูงประมาณแปดนิ้วค่ะ แล้วก็เราจะมาลดกลางหมวกกันค่ะ ลังจากที่เราถักจนได้ความสูงตามต้องการนะคะ ของพี่ถ้าวัดตั้งแต่ตรงฐานตรงนี้ จนถึงตรงที่เราเริ่มถักกลางหมวกนะคะ สูงแปดนิ้ว เราจะเริ่มลดกลางหมวกนะคะ แถวที่หนึ่งเราจะถักเคสองต๊อกวนรอบนะคะ แถวที่สองเราถักเคหรือนิดวนรอบนะคะ มันจะเริ่มลดจากร้อยี่สิบเป็นหกสิบนะคะ เราจะถักหกสิบเนี่ยสองแถว แถวแรกถักเคสองต๊อกแถวที่สองถักนิดนะคะ พอมาแถวที่สาม หกสิบหารสองมันจะเหลือสามสิบ แล้วเคเบิลมันจะเริ่มตึง พอเคเบิลเริ่มตึง เราก็จะใช้เมจิกลูปนะคะ แถวที่สามนะคะ เราลดโดยการถักเคสองต๊อก เนี่ยมันก็จะลดแบบนี้ เวลาแทงเคสองต๊อกก็ยกสูงขึ้นแบบนี้นะคะ รวบสองห่วงพร้อมกัน เราถักแบบนี้ไปจนเคเบิลมันตึงอะค่ะ แล้วเดี๋ยวเราก็ลูบ ช้เมจิก ลูปนะคะ เป็นการลดกลางหมวกพื้นฐานนะคะ ลายนี้โดยการถัก เคสองต๊อกหนึ่งแถว สลับกับ เค หรือนิดนะคะ หนึ่งแถว แถวนี้มันจะรวบจากหกสิบ หารสองนะคะ เหลือสามสิบ เนี่ยเคเบิลมันจะเริ่มตึง ราะว่าจำนวนห่วงมันน้อย เราลดไปเรื่อยๆก่อนนะคะ ลดเคสองต๊อกไปเรื่อยๆ มันลดมาจนมันตึง มันตึงมากกว่านี้แล้วนะคะ เราลองดูว่าทำได้อีกไหมถ้าทำได้ก็ลองรูดห่วงมาก่อน พอมันตึงแบบนี้แล้วนะคะนะพอมันตึงแล้วเราก็พับครึ่ง พับครึ่ง ดึงเคเบิลออกมาแบบนี้นะคะ แล้วพลิกกลับ เวลาเราใช้เมจิกลูปนะคะ ไหมมันจะแบ่งงานออกอย่างละครึ่ง แล้วเราต้องดันดันตัวห่วงทั้งหมดเข้ามาอยู่ในไม้ เวลาถักมันจะมีเคเบิลเหลือสองด้าน ด้านซ้ายกับด้านขวา เราต้องเอานิ้วโป้งเรานะคะ นิ้วโป้งข้างขวากดงานด้านล่าง นิ้วชี้กดงานด้านบน ไหมอยู่ด้านบนนะคะ ระวังจะหลุด นี่นะคะ ลักษณะงานจะเป็นแบบนี้ เอานิ้วโป้งกดข้างล่าง นิ้วชี้กดข้างบน ห่วงแรกนะคะ นิ้วนางข้างซ้ายมันจะบีบงานเข้ามาแบบนี้ก่อนนี้นะแล้วดึงข้างบนค่ะ มันจะเหลือลูกสองด้านด้านนี้กับฝั่งทางนี้ เรายังใช้เมจิกลูกนะคะ นิ้วนิ้วกลางตรงนี้ยังกดงานเพื่อให้ไม่ให้งานกลางออก แล้วเราก็ถักเคสองต๊อกดอนะฮะแล้วเราก็รูดห่วงนี้มา มันถักทีละครึ่งไม้ค่ะ วิธีใช้เมจิกลูปนะคะทำให้เราถักงานวงกลมในพื้นที่เล็ก ๆ ได้ โดยที่ไม่ต้องใช้ไม้เซตในการลดกลางหมวกนะคะจับดี ๆ นะคะ อย่าให้ห่วงหลุดออกมา เราลดมาเรื่อยๆแบบนี้ ถ้าเราลดเคสองต๊อกนะคะ แล้วห่วงมันไม่ลงตัว มันเหลือแบบนี้นะคะ เราก็ปัดไป ปัดไปอีกด้าน ถ้าห่วงหมดจากไม้นี้ ก็ดึงค่ะ เอามือจับตรงนี้นะแล้วดึงค่ะ พอดึงเสร็จแล้วเราพลิกกลับทำแบบเดิมเหมือนตอนเมื่อกี้ลูดห่วงทั้งหมดเข้ามาในไม้ เอาหัวไม้ป้องกดข้างล่าง นิ้วชี้กดข้างบนไหมอยู่ด้านบนลูด นะห่วงแรกระวังงานจะกลางนะคะ มันจะจบตรงนี้พอดี เหลือสามสิบห่วง หลังจากนั้นก็สลับกับนิดหนึ่งแถว เราก็ถักนิดวนไป พออีกแถวหนึ่งมันก็จะลดจากสามสิบเหลือสิบห้าโดยการถักเคสองต๊อกนะคะ ห่วงมันจะลดลงไปเรื่อยๆ แล้วเดี๋ยวมาดูวิธีปิดงานนะคะ เราจะปิดงานลดกลางหมวกแถวสุดท้ายนะคะ โดยการถักเคสองต๊อกจำนวนห่วงมันจะเหลืออยู่น้อยที่สุดนะคะ รวบเคสองต๊อกแถวสุดท้ายอันนี้เหลือสี่นะคะปัดไป รวบสองห่วงสุดท้าย ของพี่จะปิดที่แปดห่วงนะคะ หลังจากนั้นเราก็ปัด จำนวนห่วงทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ที่เดียวกันนะคะ ห่วงมันจะมาอยู่ฝั่งเดียวกันแบบนี้นะคะ แล้วเราก็ตัดไหม เอาปลายไหมใส่ไปที่เข็มนะคะ จะเป็นเข็ม สอดเข็มเย็บไหมพรมใช้ได้หมดนะคะ เอาไว้เก็บเศษ ตรงนี้ เราจะย้ายห่วงออกจากไม้นิดเวลาเราย้าย เราไม่ย้ายด้านนี้นะคะ เราย้ายฝั่งตรงกันข้าม รูดจำนวนห่วงทั้งหมด ใส่เข้ามาในไม้นิดค่ะ แล้วเราก็เอาเข็มรอทางทางด้านแหลม ย้ายห่วงจากไม่นิดมาอยู่ที่เข็มนะคะ นี่ ถอดไม่นิดออก อย่าเพิ่งรูดนะคะ จัดงานก่อน เราจัดงาน แล้วเราก็เอาตัวเข็มเราเนี่ยค่ะ สอดไปอีกรอบหนึ่ง สอดเพื่อเพิ่มพื้นที่ห่วงข้างบนนะคะ เพราะตอนแรกที่เราจะปิดงานเรารวบเคสองต๊อก เพื่อไม่ให้มันเป็นช่องโหว่ รวบวนรอบแบบนี้ค่ะ แล้วเราก็รูดให้ชิด มันจะเป็นการปิดงานแบบง่ายนะคะ โดยการดึงเข้าหาจุดศูนย์กลาง โดยการถักเคสองตอกหนึ่งแถวสลับกับเคหนึ่งแถว ตรงนี้ถ้าไหมเราเป็นไหมคอตตอนซอฟนะคะ มันจะลื่น เราก็เก็บล็อกไหม ต้องเก็บล็อกนะคะ ไม่งั้นเดี๋ยวมันลื่นออก ลื่นออกแล้วตรงนี้จะเป็นรูโบ ล็อกสักสองครั้ง แล้วก็ตัดปลาย เราก็จะได้หมวก สวย ๆยืดหยุ่นนะคะ หมวกใบนี้นะคะ ถักจากข้อต้นซอฟค่อนข้างยืดหยุ่น นิ่ม นี่นะคะ ลายนี้นะคะ สามารถเอาไปปรับถักเป็นเสื้อได้นะคะ ลายสวยค่ะ ลองถักดูนะคะ ติดตามพี่เมย์ต่อได้นะคะ ที่ยูทูบช่องพี่เมย์ค่ะ เมชินีแฮนด์เมดค่ะ ขอบคุณค่ะ